ดี๋ยวสิ กดไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เพราะว่า30 บาทนี่่อร200เขาจะใส่ 30 บาท แต่ว่าหากเป็น400เขาจะใส่เป็น60 บาทเนาะค่ะ กลางๆก็คือ 30 บาทไปก็แล้วกัน โอเคเดี๋ยวสิค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เวลาเที่ยงกับสูตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนูน่าอยากจะบอกว่าล่างสูตรเนี่ยอาจจะเล่นกับเวลาที่เขาเล่นประจำว่าใดเนาะคะ่ะ โอเคมา 3 ช่อง อ้าวดาบขวาน สวย ได้ ไอ้นี่แจกัน อีกเทียนึง มา โอ้โห แถวนึงมา คอมโบหกเสยเฮ้ย ขาดอันเดียวว่ะล็อก3ว่าตกให้ 260 บาทเนาะค่ะ โอเค เข่าฟีสปินสิบข้างสะสมที่260 บาท ออกนี่น่าจะได้ปรับไม่เนาะ เออ 60 บาทเอ่อสูตร10%นี่หนูนาคิดว่าเหรียญตอน 11โมงกับตอนเที่ยงเข่าดี แต่บัตรพอมาซ็นี่ หนูน้าบ่แน่ใจเนาะค่ะ เพราะว่าแต่ละสูตรนี่ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาเล่นบกคือกันเนาะ เออสิบบาท โอเคบวกมาสามร้อยสี่สิบบาทเนาะคะ่ะ ได้หน่อยปะไปปรับไม่กันก่อน เป็นหกสิบบาท พอดหนึ่งพันเดี๋ยวเขาจะปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบเนาะคะ่ะ เพราะว่าเขาใส่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเอง โอเคเดี๋ยวนูนากะขอฝากไว้น้ำแน่นะคะกับช่องรักปันสล็อตนะคะหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่นะคะเออแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเซียนพ่อม VIP เนาะในกลุ่มเองมีกิจกรรมดีๆกันให้เล่นเนาะคะ่ะมีให้เล่นตู้มือเลยบอมีมูคุยบอมีอย่างกะบ้างๆกะกดเข่าไปในกลุ่มเทเลแกรมเขาเลยเนาะคะ่ะ เออร้อยสี่สิบบาทโอ้ยเฮ้ยโอ้โหแปดร้อยมาว่ะโอ้โหบ่ได้แถวนึงเอี่ยงวะ เออ คอมโบซีเสยโอ้โห บิ๊กวินแตก1,080 บาทเฮ้ยเมื่อกี้จังหวะดีเลยนะ แต่ว่าอันสุดท้ายอ่ะ มันว่เข่าไห้อุตส่ามีไว้เชื่อมยุล็อกกลางไห้แล้วเสียดายอ่ะแต่กะว่าเป็นอย่างเนาะค่ะ แต่ว่าน่าจะเป็น 2 อันเนาะน้องกุดเมื่อกี้ โอเค ครั้งสุดท้าย ฟิลิปปินส์เออ แถวหนึ่งมา120 3 ช่องค่ะ มาอีก โอ้ยบ่เขาหายว่เป็นยังบวกมา1,300 บาท โคตรเอา มาปรับไม่เลยค่ะร้อยหาสิบ โอ้หาสิบบาท เออหาสิบบาทแยกกัน เออ สวยงามมาอีกร้อยนึง โอ้โหขาฟีสปินอีกละ คอมโบซีค่ะ โอเค เฮ้ยฟีสปินเขารัวๆ เลยว่ะ วิสปินเข่ากันรัวๆเลยห้าสิบบาท ไม่อีกเออสีช่องสองร้อยสิบอังุนค่ะ สวย ไม่อีกหูยโลมาอีกค่ะ อ่าโอเค บวกมาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะกะถือว่าโอเคอยู่เนาะสำหรับพีสปินรอบนี้ แต่หนาจะแตกแค่แถวนึงแน่เนาะ เออหาร้อยบาท เอ้ย เห็นแบบว่าหันเป็นมงกุฎเนาะค่ะ แต่น่าจะเป็นสามช่อง เคสามร้อยค่ะ โอเค เออหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท เฮ้ย มาอีกแถวนึง สวย โอ้โหองุ่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท เนาะค่ะ เออ มีคนหยิบสูตรสิบเปอร์เซ็นต์ของหนูนะไปใส่หนูนะกะ ดีใจเนาะค่ะแต่เจ้าที่บอกแล้ว ต้องเดินไปร้านเลยดีๆเนาะ เออ มาอีกร้อยนึง ออ สุดยอดค่ะร้อยห้าสิบบาทไปสี่พันแล้ว แตะมือแทนมือนี่โอ้โหแป๊บเดียวถึงสี่พันเนาะโอเค โอ้โหเสียดายโอ้โห โอ้โหบ่ค่อยเห่าอ่ะ เออร้อยนึงกะสิมีบางจังหวะบางช่วงที่มันบ่ค่อยเข่าเนาะค่ะแต่กะ ที่แตกมากก็คือคุ้มอยู่นะ เพราะว่าตอนนี้มันสามพันสองพันสี่พันก็ขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะ เออมา แจกัน สวย โอ้โหขาดเที่ยเดียวเนาะค่ะ บวกมาสามร้อยบาท อ่ะขึ้นมาสามพันขึ้นแล้ว เออร้อยหายซิค่อยๆไต่ขึ้นไปเนาะค่ะ เล่นไปเรื่อยๆอย่าไปเฝ้าเนาะค่ะเล่นโลมานี่จะต้องใจเย็นๆแน่จหน่อยหาเข้าใจแข็ง เขาไปได้ไกลแน่นอน โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยบาท อ้าว มาว่ะ อีกห้าสิบบาท สวยงามหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ หมักถึงละสี่พันึ้นเก่าแล้ว อยากถอนเลยนะ ตอนนี้คืออยากถอนแล้ว โอเค เออ สองร้อยแต่ว่าหากสมมติว่าเขาปุ่นติดต่อกันหาข้างย้ำแล้วค่ะว่าหาข้าง แล้วมันบ่เขา แนะนำว่าเปลี่ยนเกมเด่นดีกว่าเนาะค่ะ อย่าไปบืนอย่าไปฝืนมันเลย พอล้างเทียมันอาจจะว่าเขาบางคนอาจสงสัยว่าคือเล่นเขาย่างเดียวแท้นู่นนี่นั่น อ่าว่าได้เล่นเขาย่างเดียวเนาะคะ่ะเล่นเสียหลายทือกันแต่กะคิดซะว่าเป็นไฮไลท์ก็แล้วกันเนาะเพราะว่า เขาก็ไม่ได้เลนใดทุกเทียดอกต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมน้ำเนาะคะ่ะเออคอมโบสองผู้ใดไม่คิดไปเลนได้ตลอดเวลาเนาะ แต่ว่าพอเล่นแบบรุ่วมกันแล้ว ได้หลายกระทุน เออก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะค่ะ โอ้โหสองแถวมา 1,500 บาทเฮ้ยองุ่นสวย โอ้โหสามร้อยห้าสิบบิ๊กวินแตกมาหวา 1,900 บาทเนาะค่ะหาพันละ เฮ้ย ได้แท้มือนี่สวย โอเค เออ โลค่ะ โอ้โหดาบขวานลงมาบ่ถึงเสียดายหาพันคืนคืนลงลงแล้วค่ะแถวนึง โอเค บวกมาหกร้อยบาท อ่ะ มีพางแน่หาพันอ่ะเออร้อยสิบโอเคองุ่นค่ะ บวกมา200 บาทเนาะคะ่ะอีกร้อยนึง อ่ะ เดี๋ยวขอฝากไว้อีกข้างนึงก็แล้วกันเนาะคะ่ะกับช่องรักฟันสล็อตเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะคะ่ะ เออมาตีช่อง ต้องได้แล้วละโลค่ะปีสปินเข่าเสยโอเคค่ะบวกมา600 บาทเขาฟีสปินตีข้างค่ะ ร้อยหนึ่ง อออีกห้าสิบบาท โอเค ได้บ่ค่อยหลายปันไดเนาะหมูมาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะหกพันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเออ เป็นยังไงมาอีก คอมโบสอง โอ้โห เสียดายคอมโบสามว่าเขาหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะโอ้โหไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ มาค่อยไต่ขึ้นไป เออหนึ่งพันห้าสิบบาท เฮ้ย จังหวะดี แตกดีนะ ต้องร้องเนาะค่ะ เวลานี่ โอ้โหบนทับเขา เออหาสิบาทสำหรับผู้ใดที่บ่ได้เขากลุ่มเทเลแกมเนาะค่ะ อย่าลืมกดเขากลุ่มเนาะหนูนะปักหมุดลิงไว้ให้เราไต่คลิปเนาะ กดเข้ามาได้เลย ลิงเทเลแกม เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเนาะค่ะเขามีกิจกรรมให้เล่นเงินสูเมือผู้ใดที่สายทุนหน่อย สายเครดิตฟรีก็กดเข้ามาได้เลยเท่านี้ เครดิตฟรีให้เล่นเนาะค่ะ โอเคห้าสิบบาท โอ้โอ้โห โอ้โห เออ ได้อยู่อังุนค่ะที่ช่องสวย โอ้โหโลมาตกมาหน่อยหนึ่ง โอเค อีกรอยหนึ่ง หัวมาสองร้อยบาทค่ะ เออ อีกรอยหนึ่งเฮ้ย แตกทีละร้อยว่ะมันเป็นยังไงเลยโอเค น่าจะดันบ่ไหวแล้วค่ะ น่าจะตันที่หกพันแล้ว เออสามร้อยค่ะอางุนเออ หาช่องโอ้โหสภาพ เก้าโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยโลมาอีก สวยมาอีกร้อยหนึ่งโอเค อ่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวนุนักอะขอพอซ้ำนี่ก็แล้วกันเนาะค่ะ เพราะว่ามันแตกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเฉียเราล้างเทียมันหมุนไปสามสี่เทียบกเข่ากะ